แนะนำวิธีการปิดเครื่อง iPad สำหรับมือใหม่ให้ได้ทราบกันนะครับ ซึ่งเราจะนำมาให้ชม 2 กลุ่มก็คือ iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home และกลุ่มที่ 2 คือ iPad รุ่นที่ไม่ได้ใช้ปุ่ม Home นะครับสำหรับวิธีการปิดเครื่องนั้น 2 กลุ่มนี้จะแตกต่างกันนะครับทำอย่างไรตามไปชมกันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการปิด iPad Air รุ่นที่ และ iPad Pro 2018 กับ 2020นะครับ ให้กดปุ่ม power ที่ด้านบนค้างเอาไว้ครับ พร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับแบบนี้ครับ กดพร้อมกัน 1 2 เราจะเห็นหน้าต่างเลื่อนเพื่อปิดเครื่องขึ้นมานะครับ หรือว่า slide to power off นะครับ ให้เราทำการสไลด์แบบนี้ แล้วก็ปิดไปนะครับ เพียงเท่านี้ตัวเครื่องก็จะถูกปิดแล้ว วิธีการเปิดเครื่องก็ง่ายๆครับ กดปุ่ม power ที่อยู่ด้านบนครับผม ค้างเอาไว้ 1 2 3 4ให้โลโก้ Apple โผล่ขึ้นมาแบบนี้เราก็ปล่อยมือนะครับ มาชมวิธีการบน iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home กันบ้างครับ ตัวอย่างนี้คือ iPad Air รุ่นที่3นะครับเก่าๆ กว่านี้อย่าง iPad รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 5 รุ่นที่4นะครับขอให้ใช้ปุ่ม Home รวมไปถึง iPad mini ด้วยนะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่ม power ที่อยู่ด้านบนค้างเอาไว้ครับกดปุ่มเดียวครับไม่ต้องกดปุ่มอื่น ก็จะขึ้นหน้าต่างสไลด์เพื่อปิดเครื่องเหมือนกันครับเลื่อนเพื่อปิดเครื่องแล้วก็ปิดไปนะฮะ นะฮะยกตัวอย่างนะครับ iPad รุ่นที่ 8 ทำเหมือนกันเลยครับ กดปุ่ม power ที่อยู่ข้างบนค้างเอาไว้แบบนี้ครับ แล้วก็เลื่อนเพื่อปิดเครื่องนะครับ ส่วนวิธีการเปิดก็กดที่ปุ่ม power ค้างเอาไว้ เพื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ นอกจากนี้ครับเรายังสามารถใช้วิธีการสั่งปิดเครื่อง โดยไม่ต้องกดปุ่มก็ได้เช่นกันครับให้เข้ามาที่ Setting หรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกไปที่เมนู General หรือว่าทั่วไป และด้านล่างสุดจะมีเมนูที่ชื่อว่า Shutdown นะครับให้เราเข้าไปตรงนี้ แล้วก็แตะจากนั้นเลื่อนขวาเพื่อทำการปิดตัวเครื่องนะครับ iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home ก็ทำเช่นเดียวกันครับไปที่การตั้งค่า ทั่วไปเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นคำว่าปิดเครื่องนะครับเลือกไปที่ปิดเครื่อง แล้วก็เลื่อนเพื่อปิดเครื่อง เพียงเท่านี้ก็สามารถปิดเครื่องได้นะครับนี่เป็น 2 วิธีการครับที่แนะนำให้ได้ชมกันสำหรับวิธีการปิดเครื่อง iPad นะครับโดยนำเสนอทั้งรุ่นที่ใช้ปุ่มโฮมและรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับสำหรับ ใครมือเก่าก็อาจจะรู้วิธีการไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ที่ใช้งาน iPad แล้วก็อาจจะไม่รู้วิธีการนี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับมันจะต้องใช้ 2 ปุ่มกดพร้อมกันถึงจะสามารถปิดตัวเครื่องได้นะครับผมโอเคครับฝากเอาไว้ให้ชมเพียงเท่านี้ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับผมผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ